รอบๆตัวเรามีหลายอย่างที่เป็นระบบ เช่น ร่างกาย ตู้เย็น เตารีด จักรยาน และพัดลม สิ่งเหล่านี้เป็นระบบ เพราะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ จากเกมที่ผ่านมา เราสามารถสรุปได้ว่า ระบบใดๆประกอบด้วย Input ส่วนประกอบต่างๆ Process กระบวนการ Output จุดมุ่งหมายของระบบ จากที่อาจารย์สงสัยว่า สอนเหมือนกัน แต่ผลการเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้น หากเรานำระบบมาอธิบายปัญหาดังกล่าว จะทำให้เข้าใจสาเหตุได้อย่างชัดเจนว่า สาเหตุสำคัญได้แก่อะไร เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ เราสามารถเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นอินพุตหรือส่วนประกอบของระบบ ในขณะที่วิธีการสอนของอาจารย์ เป็นโปรเซสหรือกระบวนการ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเอาพุตหรือจุดมุ่งหมายของระบบ ในที่นี้อินพุตคือผู้เรียนมีความแปรปรวน เพราะผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆสำหรับโปรเซสก็คือ วิธีการสอนของผู้สอน มีความคงที่ เนื่องจากสอนเหมือนกันหมดทั้งชั้นเรียน จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่ส่วนของเอาพุต ซึ่งก็คือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแปรปรวนตามไปด้วย นั่นก็คือผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อ๋อ เข้าใจแล้วครับ สาเหตุสำคัญที่ผู้สอนสอนเหมือนกัน แต่กลับได้รับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ถ้ามองในเชิงระบบแล้วคำตอบก็คือ ผู้เรียนมีความแตกต่างกันรายบุคคลในด้านต่างๆ นั่นเอง เก่งมากค่ะ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่นด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความชอบ ความถนัด และความสนใจ หากผู้สอนไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับพื้นฐานของผู้เรียน โดยไม่เคยสำรวจพื้นฐานของผู้เรียนก่อน เมื่อเข้าห้องเรียน ก็สอนเลยทันที เมื่อถึงเวลาสอบ ผลสอบจึงออกมาแตกต่างกันค่ะ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้เอาพุทหรือจุดมุ่งหมายของระบบคงที่ ซึ่งก็คือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยผู้สอนจะต้องตระหนักถึงอินพุตหรือผู้เรียนว่ามีความแตกต่างกันเสมอ ซึ่งมีความแปรปรวนนั่นเอง จึงควรออกแบบวิธีการสอนหรือโปรเซสให้ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนค่ะ นอกจากนี้ Input Process Output ที่เป็นองค์ประกอบของระบบแล้ว ระบบจะต้องมีฟีดแบ็หรือการทบทวนแก้ไข พื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น อาจารย์ปัญญาพอจะเข้าใจไหมคะ เข้าใจครับ ขอบคุณอาจารย์เก่งมากครับ